สำหรับประโยคคำถาม Berapa hari Anda akan tinggal di Phuket แปลว่า คุณจะพักอยู่ที่ภูเก็ตกี่วัน คำว่า Berapa แปลว่า How many หรือเท่าไหร่คำว่า Hari แปลว่าวัน คำว่า Anda แปลว่าคุณ คำว่า akan แปลว่าจากคำว่า tinggal แปลว่าพักคำว่า di แปลว่าที่สำหรับประโยคคำตอบ dua minggu แปลว่าสองอาทิตย์คำว่า dua แปลว่าสองคำว่า minggu แปลว่าสัปดาห์คำว่า minggu แปลว่าสัปดาห์ คำนี้มีตัวอักษรควบคือ ng ซึ่งออกเสียงเป็นเสียง งองู